การวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับผมอยากจะพูดวันนี้ให้ฟังเกี่ยวกับกรณีศึกษาจากประสบการณ์ของผมละกันนะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยผมดูแลพนักงานในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกทั้งหมดนะครับประเทศหลักๆก็มีประเทศไทย ประเทศจีน อินเดีย ออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับฟิลิปปินส์เวียดนาม มาเลเซีย แล้วก็อินโดนีเซีย ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ย ผมว่าสิ่งที่ท้าทายก็คือเมื่อเราต้องวางแผนกับหลายๆ ประเทศรวมกันนะครับถ้าเราทำประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างจะง่ายนะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าประเทศนั้นมีวัตถุประสงค์อย่างไรไซซิ่งเป็นอย่างไร ตลาดเป็นอย่างไร คู่แข่งเป็นยังไงนะเราต้องการโพสิชันตัวเราเองไปตรงไหนนะทั้งการวางแผนในแต่ละประเทศเนี่ยค่อนข้างจะซิมเปิลนะก็จะตรงไปตรงมาแต่วันเมื่อเราต้องดูทั้งเอเชียแปซิฟิกเนี่ยโจทย์มันต่างไปละ จนมันต้องมองแต่ละประเทศซึ่งมีความต้องการไม่เหมือนกันนะครับ คนก็แตกต่างกันนะ กฎหมายของแต่ละประเทศก็แตกต่างกันนะครับ คู่แข่งของแต่ละประเทศก็แตกต่างกันนะครับ แต่ที้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกเลยนะครับ ก็คือทิศทางของธุรกิจนะครับในการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยยกอย่างที่ปีที่ผ่านมานะครับ ก่อนที่ผมจะเริ่มวางแผนทรัพยากรมนุษย์สำหรับปี 2018เนี่ย ผมเองเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าปี 2018เนี่ย ธุรกิจของเราจะไปทางไหนนะธุรกิจเราจะโตขึ้นเท่าไหร่หรือจะลดลงเท่าไหร่ หรืออยากจะไปบุกตลาดใหม่ตรงไหน หรือจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะล้อนปีหน้าไหมนะครับหรือมีอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับปีหน้าหรือเปล่านะครับผมก็จะปัจจัยทั้งหมดเนี่ยรวบรวมมา จากการคุยกันระหว่างผู้บริหารนะครับ HR เองเนี่ย จะเล่นบทบาทสำคัญมากเลยนะ เพราะเราต้องเป็นคนรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของทุกประเทศเราต้องคนรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของแต่ละธุรกิจนะครับ แล้วเราต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของทิศทางของธุรกิจจากทุก ๆฝ่ายแล้วเราก็จะมาพรีเซนต์ให้กับทาง leadership team ทางผู้บริหารระดับสูงฟังนะครับว่าที่เราไปรวบรวมมาทั้งหมดเนี่ย ธุรกิจจะเป็นอย่างนี้นะ เราจะโตไปอย่างนี้นะ คู่แข่งจะมาทางนี้นะ โปรดักต์ใหม่เราจะไปอย่างนี้นะ จากการที่เราวิเคราะห์ทั้งหมดแล้วเนี่ย เรามองว่าจำนวนพนักงานที่จะซัพพอร์ตธุรกิจในการมุ่งไปทางทาง2018เนี่ย ควรจะต้องเป็นจำนวนนี้นะ โดยแบ่งเป็นแผนก IT เท่านี้ แผนก HR เท่านี้ แผนกโปรดักชันเท่านี้แผนกซัพพลายเชนเท่านี้และจากที่เราพรีเซนต์แล้วเนี่ยนะครับ นึกภาพออกเลย ผู้บริหารจะชาเลนจ์เราทันทีเลยนะครับ ที่ผมเจอ ก็คือเขาจะบอกว่า เฮ้ยลิขิตทำไมยูต้องการไอทีสามคน ทำไมยูต้องการซัพพลายเชนเพิ่มขึ้นอีกหกคน ทำไมยูไปลดโปรดักชันลง 13 คน ผมยกตัวอย่างนะครับคำถามพวกนี้เราจะต้องถูกคำถามจากผู้บริหารแน่นอน เราคงต้องเตรียมไว้ก่อนนะครับ ว่าทำไมถึงอย่างนั้นนะถ้าเรามาจากการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง เราก็จะมีเหตุผลที่ที่ถูกต้องในการตอบคำถามนั้น ผมยกตัวอย่างเช่น ปีหน้าเนี่ยธุรกิจผมต้องการโตไปทาง B2B หมายถึง business to business นะครับ คือจะเป็นการขายของไม่ผ่านพนักงานขายละนะ เราต้องการขายของผ่านระบบเว็บไซต์นะครับ B2B นะ เพราะงั้นถ้าผมต้องการขายของไปทางนั้นเนี่ย ผมไม่ต้องการพนักงานที่ไปเคาะประตูลูกค้าแล้ว แล้วไปเสนอขายโบรชัวร์แล้วเนี่ย ผมก็คงไม่ต้องการพนักงานขายที่ชำนาญทางด้านนั้นมากนักนะครับ ผมก็ต้องการพนักงานขายที่เก่งทางด้านไอที นะครับและผมก็ต้องการ IT Support ที่เก่งทางด้านเว็บดีไซน์ ผมยกตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นการดีไซน์หรือวางแผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันต้องสอดคล้องกับธุรกิจในปีถัดไป โดยเราต้องมอง 2018 เราต้องมอง 2019 เราต้องมองถึง 2020 นะครับเราต้องมองแผนของเราทั้ง 3 ปีข้างหน้านะและอย่างที่ผมบอกก็คือว่าพอเราได้ตัวเลขนี้ของแต่ละองค์กรมาแล้วเนี่ยนะครับแต่ละส่วนแต่ละประเทศมาแล้วเนี่ย เราคงต้องมานั่งคุยกัน ต้องมานั่งดูอีกว่า นี้เขาแต่ละประเทศเนี่ยมันสามารถเกื้อกันได้ไหมนะครับ อย่าลืมการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ไม่ใช่ว่าคุณจะหายคนอย่างเดียวนะครับหายหายหายหายหายสุดท้ายแล้ว คือการการจ้างคนเข้ามาเนี่ยมันง่ายกว่าการให้คนออกนะครับ มันง่ายกว่าการให้คนออกเยอะเลยนะนั้นการจ้างคนเข้ามาอยู่ต้องมั่นใจจริงๆ ว่าอยู่เข้ามาแล้วเนี่ยอยู่สามารถจะ utilize เขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับงั้นการวางแผนเนี่ย เราต้องดูทั้งภาพรวมนะครับ เช่น ถ้าผมเพิ่มไอทีทางด้านไชน่าทางด้านเมืองจีนไอทีรีสอร์ทที่ผมมีอยู่เนี่ยสามารถซัพพอร์ตไอทีฟังก์ชันในออสเตรเลียได้ด้วยไหมนะครับถ้าเขาสามารถทำได้ ผมก็ไม่จำเป็นต้องไปเพิ่มคนไอทีที่ด้านออสเตรเลียผมยกตัวอย่างนะ เพราะงั้นเวลาเราวางแผนทรัพยากรบุคคลเราต้องดูถึงเรื่อง cross functional ด้วย ว่ามันมีการเกื้อกูลกันได้ไหม ประเทศนี้ช่วยประเทศนี้ได้ไหม ประเทศนั้นช่วยประเทศนี้ได้ไหม หรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้และประเทศอีกประเทศนึงสามารถซัพพอร์ตได้ไหมนะครับ การศึกษา cross functional cross country นะเป็นปัจจัยหนึ่งในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เหมือนกันนะครับ หลังจากที่เราได้ จำนวนคนเราได้จำนวน qualification เราได้จานวนคุณสมบัติของพนักงานแล้วเนี่ยนะครับ ถัดไปก็คือว่าเราก็เอาจำนวนทั้งหมดเนี่ยมาวางแผนกำหนดเป็นค่างบประมาณเราเรียกว่าบัตเจ็ตนะครับเราก็จะมากำหนดบัตเจ็ตว่าเออการจะให้ให้คนประเภทนี้นะ เราต้องใช้บัตเจ็ตเท่าไหร่นะครับ ตอนช่วงทำบัตเจ็ตเนี่ยค่อนข้างชาเลนจ์มากเลยอย่าลืมนะครับ ผมดูหลายประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าผมต้องการพนักงานไอทีนั่นไอทีผมเชื่อว่าทุกคนรู้ ว่าที่อินเดียเนี่ยไอทีเยอะมากนะ แล้วอินเดียไอทีนี่ก็เพไม่สูงมากด้วยนะครับ เพราะงั้นถ้าเราจะวางแผนโตไปทางไอทีเนี่ยเราต้องไปโฟกัสที่อินเดียเลย หนีไม่ได้เลยนะอย่าไปขยายไอทีที่ออสเตรเลียเด็ดขาดเลยงั้นอยู่ตายเลยเพราะค่าแรงเขาสูงมากนะครับเราก็ต้องมาดูว่าแต่ละรีเจียนแต่ละแต่ละส่วนแต่ละประเทศของเราเนี่ยจะลงทุนทางด้านคนเนี่ยประเทศไหนให้ผลตอบแทนสูงสุด นะครับก็จะมีการศึกษา คุณสมบัติของพนักงาน แต่ละประเทศมีความต้องการขนาดไหนความยากง่ายในการหาคนในแต่ละประเทศเป็นยังไงนะครับทำบัตเจ็ตขึ้นมาอันอยู่ได้บัตเจ็ตขึ้นมาแล้วเนี่ยอยู่ก็สามารถวางแผนงานสำหรับปี2018 ได้ ตามบัตเจ็ตที่ที่ให้นะครับที่ได้อนุมัติมา เช่นว่าตำแหน่งนี้อาจจะเข้ามาในเดือน January มกราคมตำแหน่งนี้เข้ามาเดือนมีนาพวกนี้เข้ามาเดือนจูนจุลายเราก็สามารถวางแผนทั้งปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชาเลนจ์อีกอันหนึ่งหรือความท้าทายอันหนึ่งของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะก็คือพนักงานของเราที่มีอยู่แล้ว อย่าลืมนะครับเวลาผมพูดถึงเรื่องวางแผนพนักงานเนี่ยเราจะเน้นหนักถึงเรื่องธุรกิจขยาย เติมคนเติมคนเติมคนหายคนหายคน สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆ HR ก็คือว่า เวลาเราคิดถึงการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยอย่าคิดแต่คนใหม่นะครับเรายังมีคนเก่าอีกเป็นตันเลยนะอยู่ในบัญชีของเราเนี่ยนะ มีอีกหลายพันเลยที่อยู่กับเรามาเป็น 5 ปี 10 ปี 20 ปีนะครับงั้นการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนอกจากอยู่จะดู potential ของคนใหม่เข้ามาแล้วนะครับ ยังบัดเข้ามาแล้วนะครับ อยู่ต้องมาศึกษาคนในด้วย ว่าเฮ้ยแล้วคนในของเราเนี่ยมี potential หรือมีศักยภาพในการโปรโมทไหม มีศักยภาพในการ move ไปทำอีกแผนงหนึ่งไหมมีศักยภาพในการสร้างงานให้เขาไหมเพราะอย่าลืมนะครับว่าการทำ job satisfaction การสร้าง ความพึงพอใจของงานก็คือ put the right man to the right job หลาย ๆ ครั้งที่เราเห็นว่าการวางแผนคน การเพิ่มคนเนี่ย บางครั้งเนี่ย การที่เราลืมดูคนที่เรามีอยู่นะ ลืมดูต้นทุนของเราอะผมยกตัวอย่างนะฮะ ลืมดูต้นทุนของเราเนี่ยทำให้การวางแผนทรัพยากรผิดไปหลายครั้งมาก หลายบริษัทมีการรับพนักงงานเข้ามานะครับ เวลามีพนักงานใหม่เข้ามาก็โปรโมทพนักงานใหม่มีพนักงานลาออกไป ก็รับคนใหม่เข้ามา ก็พูดง่ายแมเนเจอร์ซูเปอร์เซอร์มีแต่คนนอก คนในไม่มีขึ้นเลยยกตัวอย่างนะเพราะว่ามีการดิสคัชชันกัน ไม่มีการลุกที่ต้นทุนของเรานะครับ ว่าศักยภาพพนักงานเรามีอย่างไรบ้างดังนั้นการวางแผนพนักงานที่ดีนะครับคงต้องมองถึงเป้าหมายธุรกิจ แล้วก็มองถึงพนักงานที่เรามีอยู่ด้วยนะว่าเขาจะสามารถเติบโตได้มากน้อยขนาดไหนนะครับ แต่ว่าการนำคนนอกเข้ามาก็ไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายเสมอไปนะครับ เพราะอย่าลืมธุรกิจต้องการอินโนเวชันต้องการไอเดียใหม่ๆเพราะงั้นการที่มีคนนอกเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นการสร้างเสริมอินโนเวชันสร้างเสริมไอเดียใหม่ๆ เข้ามาในองค์กรเหมือนกัน เพียงแต่ว่าต้องทำให้มันเหมาะสมนะครับและที่สำคัญต้องดูเรื่อง employee satisfaction เป็นหลักด้วย